พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน Smart Easy OPD อุปกรณ์ช่วยคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติ หนึ่งในพื้นที่เสี่ยงสูงของโรงพยาบาล คือ พื้นที่คัดกรองผู้ป่วย ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์เป็นด่านหน้า ในการปฏิบัติหน้าที่นี้ นักวิจัยไทยจึงได้ร่วมกับเอกชน พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดภาระงาน และลดความเสี่ยงในการติดโรค ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ครับ i t a p สวทช สนับสนุนบริษัท Expert Technology Development จำกัดทดสอบความถูกต้องแม่นยำ การทำงานของซอฟต์แวร์ Smart Easy OPD ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก เข้าระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล และส่งต่อข้อมูลไปถึงมือแพทย์โดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ป่วยสามารถดำเนินการได้เอง ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่มากำกับจากผลลัพธ์ทำให้สถานพยาบาลมั่นใจได้ว่า สามารถนำระบบอัตโนมัติ Smart Easy OPD ไปใช้ในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วย